งานเลี้ยงของราชินีกันนั่นเองนะครับผม ผมไม่แน่ใจชื่อภาษาอังกฤษเท่าไหร่ ชื่อแม่งค่อนข้างยากเกมนี้มา ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับจัดไป มามาขอแจมแจมงานเลี้ยงราชินีวันนี้ อย่าทำให้พี่ผิดหวัง ดูเอมาว่าเอช่องสองเอช่องสองมาหน่อยเอโอ้โหเอไปไหนวะสเก็ตเตอร์สามตัวเสียดายอุ้ยแล้วเจเข้าอย่างงี้วายการันตีการแตกมานะเนี่ยวายการันตีการแตกมาอย่างงี้ก็สวยงามอารำมแท้ไปดิครับแล้วไปยังไงกันต่อแล้ว เออต้องอย่างนั้นดิครับไปกันต่อไปกันต่อขอไลค์หน่อยได้ไหมขอไลค์หน่อยได้ไหมเออแล้ววายการันตีการแตกอีกรอบนึงแล้ววายการันตีการแตกมารัวๆอย่างงี้ก็แจมแมวไปดิครับผมโอ้โหไปครึ่งกราฟนะเพื่อนนะสวยงามถือว่ามาดีจัดๆ ือว่ามาดีจัดๆ เลย แต่แตกเบาอยู่พอยังไม่ได้ฟรีนะไปพูดถึงกาฟรีเลยละกันโอ้โหสเกตเตอร์ีตัวนะสเกตเตอร์หกตัวเลยนะเช็ดเคสิบสี่สปินจุกๆ ไปดีครับ ผมใช่ไหมเออสเกตเตอร์หกตัวมา ขอแจมแจมขอแจมแจมรอบนี้มีตัวคูณแล้วเว้ยเมื่อกี้นอกฟรีแต่โคตรดีแต่ไม่มีตัวคูณเสียดายเอ้ยในฟรีมาแล้วมึงก็แตกให้กูหน่อยเออนั่นแหละเอมางี้สวยไปไงต่อไหลไหมขอไหลไหลเพื่อนมากรอบทองสองอันเนี่ยกรอบทองสองอันเนี่ยโอ้โหเสียดายขอไหลลหน่อยไม่ได้หรอวะ ไม่ใช่อย่างนั้นสิเพื่อนเนอเออมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออมาแล้วเว้ยเจเอมาไหมเอช่องสองว่าไงเอเอ้ยเอมันเข้าเว้ยเอเข้าอยู่เว้ยแต่เบาเกิน เบาเกินไม่ไม่เป็นไรถือตัวเป็นการเก็บตัวคูณไปนะเมื่อนะเหลืออีกแปดสปินครับผมยาวไปยาวไป ขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมเอ้ยมันจะหยุดแค่นี้จริงเหรอถามจริง ึงเพิ่งแตกให้กูแค่ยี่สิบบาทเนี่ยนะ โอ้โหมาคูณห้าไปยี่สิบเอออย่างเงี้ยเต็มครับอย่างเงี้ยสวยงามครับผมมับควายไปนะแต่มันก็ยังเบาอยู่ดีเลมัเฮ้ยแต่มันไหลรัวๆเลยนะมันไหลรัวๆเลยนะมันเล่นตายมันไหลรัวๆอยู่นะ ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ครับ ผมจังหวะนี้ 48 บาทนะ ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ถือในเกมที่โอเคนี่แหละเอ มาขึ้นกราบไปดอกนี้จังหวะนี้ว่ายังไงกันต่อแล้วไหลกันต่อ หรือเปล่าโห ไม่ไหลไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตยังมาอยู่นะ ไป 64 บาทด้วยเฮ้ย เกือบได้กำไรแล้วเกือบได้กำไรละซื้อไปร้อยห้าสิบตอนนี้มาร้อยสามสิบเจ็ดแล้วนะมานะ ขออีกดอกสองดอกก็ยังดีมาโอ้โหเอทั้งสองเสียดายสปินสุดท้ายแล้วแต่อีกดอกหนึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วมันขาดทุนนิดนึงนะขาดทุนไปสิบกว่าบาทโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันนะครับมันขอยักขยับไปเบ็ดเออ เบสสามเนี่ยแหละมาเบสสี่เลยแล้วกัน ผมชอบเบสสี่มากกว่าว่ะล้างกราฟไปก่อนสิบสปินเช่นเคยครับผมตามสเต็ปเรา ขอหลายๆเพื่อน ขอหลายๆคิวเออคิวมาวายการันตีการแตกผมจังหวะนี้วายการันตีการแตกไปครึ่งกราฟแน่นอนผมจัดไปดิ เนี่ยพอวานการันตีการแต่งมาแม่งแม่งเป็นนอกฟรีตลอดเลยกูเสียดายชิบหายเลยนี่เจมาเต็มกรับไปดอกนี้ผมโอ้โหแล้ววายช่องสามมาจังหวะนี้ไหลต่อแล้วมาไหลต่อไปดีครับไปครึ่งกราวนะ สวยงานดูดีเห็นปะพออยู่นอกฟรีแม่งแต่โคตรดีมันดูดีโอ้โหคือนอกฟรีเกมมันไม่มีตัวคูณนี่มันแบบมันเสียดายอ่ะถ้านอกฟรีมีตัวคูณกูจะไม่ว่าเลยเฉดโผเอ้ยเสียดายย่าย่าอยยะนอกฟรีแม่งแต่ดีชิบหายดูดิโอ้โหอะไรของมึงกันครับเนี่ย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 เ็บตัวคูณไปเรื่อยเมื่อไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน รู้สึกว่าไอ้เจนี่จะแตกบ่อยเลยเกินนะไอ้เจเนี่ยแต่มันแตกเบาไงประเด็นเออนี่มาคูณห้าไปหมักพอยไปแล้วไงต่อไหลไหมไหลไหมยังไงไม่ไหลวะเอมาอีกแล้วผมหมับพอยไปคูณหกหมับคิวช่องสองมาไหมคิวคิวคิวคิวคิวคิวมาคิว โอ้โหไอเคด้วยมึงมาทำไมกูจะเอาคิว โอ้โหคิวเต็มกราฟเลยมึงยิ่งเสียดายว่ะ แม่งไม่เคยได้ดั่งใจเลยเมื่อในฟรีอ่ะ นอกฟรีแม่งแต่โคตรดีในฟรีแม่งไม่เคยแตะให้กูเลย อะไรกันครับเนี่ยดูดิเมื่อน เอ้ยในฟรีโอ้โหบงจัดเจ็ดเคหุ่นเจ็ดเ่าชิปหาย แล้วสปินสุดท้ายแล้วด้วยนะประเด็นเนี่ยรู้เรื่องครับผม ซื้อฟรีไป300แต่51 บาท เช็ดโคกเอออะไรกันครับนี่ไปไม่ไหวแล้วขยับเบ็ดแม่งขึ้นเลยแล้วกันนะเมื่อนะ วัดวัดใจไปเลยแล้วกัน เราสายวัดใจอยู่แล้ว แต่กูเล่นแบบวัดใจทีไรแม่งหมดทุกทีกูดูทรงแล้ว น่าจะดีจาวูนะเมื่อนะเน่าเฟะจัดเลยครับผม เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเว้ย เออเนี่ยดูเห็นปะพอนอกฟีนะแม่งเต็มกราฟไม่รู้กี่ดอกแล้วเช็ดเคเอ้ย มันควรตีนผมจัดเลย ได้ไหมได้ไหมมันิ่งเอาไปให้หมดเลยไปไหนอะ มึงเหลือทำไมเนี่ยห้าสิบาทเนี่ยมึงเหลือทำไมกูงงเพื่ออะไรไปหมุนหมุนไปให้แม่งหมดไปไม่รู้ว่าอาจจะมีพิกงพิกเกมก็ได้นะอาจจะได้แบบปีถบท้ายอะไรอย่างนี้ เราต้องแบบว่าอ่ามองในแง่ร้ายไปก่อนแล้วแง่ดีมันจะมาเชื่อผม หรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้สเต็ปไหนสเต็ปมั่วนะมันนะมันจะมีพิกเกมจริงวะเนี่ยกูดูทรงแล้วไม่น่าจะมีวะ่ะ ดูทรงแล้วน่าจะมีแต่พริกแบบว่าพริกหมดตูดอะไรอย่างนี้เนี่ยเสียดายว่ะ ถ้ามันแตกแบบถ้ามันแตกเต็มกราฟ เหมือนนอกฟรีข้างในฟรีนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมนะดูดินอกฟรีแม่งเต็มกราฟอีกแล้วเพื่อนโอ้โหมึงลองไปดูในฟรีในฟรีแม่งอะไรของมันก็ไม่รู้ผมและอย่างชอบเอมาสามตัวติดขนาดนี้ ถ้าแตกนี่น่าจะได้อยู่นะเนี่ยแต่ไม่ไม่แตกไอ้ประเด็นมึงเอาไปให้หมดเลยอ่ะมึงเอาไปให้หมดเลย เหลือสิบบาทเนี่ยมึงเหลือไปทำไมอ่ะกูละงง โอ้โหสามบาทสุดท้ายแล้วนะเมื่อนะ สามบาทสุดท้ายครับผม